ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Really good กดแชร์ กด subscribe กันด้วยนะคะ really good